ไม่เคยรู้ความในใจ ไม่เคยเอกใจ มันนานจนล้นหัวใจ ต้องเก็บเอาไว้ ความจริงที่มันบอกใครไม่ได้ รักเธอแค่ไหน เก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเธอได้แค่เพียงรักเธอใน จและคอยห่วงใยตัวเธอ ยังไง หัวใจก็มีเธอ ไม่รู้ว่าจะห้ามใจยังไง ต้องเก็บเอาไว้ ความรักที่มันล้นเออความรักที่ฉันให้เธอ เก็บมันนานจนล้นหัวใจ ต้องเก็บเอา ฉันให้เธอเก็บมันนานจนล้นหัวใจต้องเก็บเอาไว้ความจริงที่มันบอกใครไม่ได้ รักเธอแค่ไหนเก็บเอาไว้ ต้องเก็บเอาไว้ ความรักที่มันล้นเออความรักที่ฉันให้เธอ เก็บมันนานจนล้นหัวใจ ต้องเก็บเอาไว้ ความจริงที่มันบอกใครไม่ได้ รักเธอแค่ไหน เก็บเอาไว้